ผมเป็นคนที่ถ้าผมจับลูกบาสผมต้องมีความสุขอ่ะมันเลยจะเล่นออกมาได้ดี ตอนนั้นอยู่ในจุดที่ผมว่ามันก็สูงสุดเนาะ เพราะว่าเราอยู่ในทีมทีมชั้นนำเลทเือนเดือนก็ถือว่าสูงนะตอนนั้น ผมรับเงินเดือนอยู่ประมาณ5้าถึงหกหมื่นตอนที่เป็นนักกีฬาอาชีพนะครับ พอเดินออกมาเนี่ยเริ่มมีเงินสูงบาท แล้วเราก็มีสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบมากมาย เราก็ไม่รู้นะว่าเราออกมาแล้วมันจะจะดีหรือไม่ดีแต่ผมเชื่อว่าพอเราออกมาจากเซฟโซนแล้วเนี่ยมันเหมือนว่าไม่ได้ก็ต้องได้ คือมันต้องทำให้ได้ ไม่ได้มึงก็อดตายอะไรประมาณเนี้ยย้ำตรงนี้เลยว่าโมโนดีกว่าผมแต่ว่าผมเป็นคนที่ใช้ความรู้สึกในการทำอะไรหลาย ๆ อย่างไม่ใช่ใน า้ผมไม่มีความสุขผมสามารถเดินออกมาแล้วนับสุขใหม่ได้เลย โดยที่ไม่คิดอะไรเลย คนแบบนั้นคือเราเราเห็นเหมือนเห็นอดีตเหมือนกัน เพราะว่าน้องเนี่ยซ้อมเหมือนเราเลย ซ้อมตอนเย็นนอนหอตื่นเช้าไปเรียนอะไรเงี้ย มันเป็นอะไรที่คล้ายๆเรา บางทีเนี่ยผมมาเล่นเจอเด็กๆบางทีก็เดินก็ไปสอนเวลาคอร์สวางขาแบบนี้อะไรเงี้ย มันเป็นประสบการณ์ที่เราเจอมาอะไร ก็ก็มาบอกน้อง เด็กบางคนมันไม่ชอบเรียน มันก็ไม่ชอบเรียนจริง แต่เขาชอบกีฬาเขาเก่งกีฬาเหมือนเขาเรียกอะไร เด็กทุกคนสิบคนมันมีความเก่งไม่เหมือนกันหรอกแต่ถ้าน้องมันเลือกมาแล้วว่ามันจะเล่นกีฬาเฮ้ยมึงต้องให้สุด มึงต้องไปให้สุด ถ้ามึงเลือกทางนี้มึงถ้ามึงบาสก็ไม่เก่งเรียนมันก็ไม่เก่งแล้วมึงทำอะไรเก่งบ้างมึงต้องหาตัวเองให้เจอ หาให้เจอก่อนว่าสิ่งที่มึงชอบคืออะไรเหมือนจะวาดรูปเก่ง มันอาจจะทำตัดต่อวิดีโอเก่งอาจจะทำอะไรก็ได้ ที่มึงชอบมึงไปให้สุดตรงนั้น ที่มันเลี้ยงชีพเราได้ ก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในผู้บริหารแบรนด์วานแล้วครับก็จะมีเจ้าของทีมแล้วก็เป็นผมกับพี่แวนเป็นผู้บริหาร ในตัวผู้เล่นเนี่ย ผมเชื่อว่าทีมเราอ่ะ สู้ทุกทีมได้ ผมไม่กลัวเลย อันนี้ไม่ได้ท้าทายแต่ว่าก็เราก็พอมีมีตัวผู้เล่นที่จะจะพอสู้กับเขาได้ แต่สิ่งที่ที่เรายัง ไม่ได้รับโอกาสนะตอนนี้ก็คือเรายังไม่ได้เข้าไปร่วมในลีกแค่นั้นเอง ถ้าคลิปนี้ผู้ใหญ่ไม่ว่าจะลีกใดก็ตามถ้าถ้าได้เห็นคลิปนี้ก็อยากจะฝากว่า ทีมผมมีนักกีฬาที่มีคุณภาพ ผมสามารถเข้าไปนำเสนอได้เลย ขอเข้าไปร่วมในลีกแล้วก็จะทำให้มันดีเป็นมาตรฐานของทีมทีมหนึ่งที่อยู่ในชั้นนำ วันนั้นก่อนที่พี่พี่จะจะเข้าไปที่บ้านผมผมก็มานั่งลือลือว่า เฮ้ยเราผ่านอะไรมาบ้างวะ ในรายการทุกรายการของประเทศไทยตั้งแต่เล็กจนโต ผมได้นักกีฬายอดเยี่ยมมาทุกรายการแล้วครับทุกทุกอย่างในประเทศไทยครับถ้วยกองผมก็เคยได้ บาสทหารอ TBL อะไรทุกอย่างผมเคยผ่านแล้วก็ได้นักกีฬายอดเยี่ยมมาหมดอันเนี้ยทีมชาติเราก็ติดนี่ก็คือสิ่งที่โอเคพ่อแม่ผมผมพอแล้ว ในในเรื่องบาสเกตบอลนะตอนนี้ ผมอาจจะไม่ได้ไปเล่นแบบที่อื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าในสิ่งที่เราวางแผนไว้ตั้งแต่เด็กที่เราฝันว่าเราอยากได้เป็นนักกีฬาทีมชาติ เรามีชื่ออยู่ใน Google เราสามารถเซิร์ชแล้วชื่อเราขึ้นมา แค่นี้ผมก็โอเคแล้วเอาไว้ให้เด็ก ๆ รุ่นหลังเขาได้รู้จักว่าเอ้ยเราเป็นใครให้ลูก ๆเราได้รู้ว่าเออพ่อเคยผ่าน การเล่นบาสมานะอะไรอย่างนี้ก็ผมโอเคแล้วครับ